หลายคนเพิ่มวิดเจ็ตนาฬิกาโลกมาที่หน้าโฮมของ iOS 14 แล้วพบว่านาฬิกาเหล่านั้นแสดงเมืองต่างๆ ที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับตั้งค่าทำอย่างไร ผมสอนให้ในคลิปนี้ตามมาชมกันนะครับ เริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มวิดเจ็ตของนาฬิกาเข้ามาก่อนนะฮะจิ้มค้างที่หน้าจอโฮมครับบริเวณจุดไหนก็ได้ จากนั้นที่มุมบนซ้าย เลือกเครื่องหมายบวกครับ จากนั้นครับให้เลื่อนลงมาครับ เลือกไปที่นาฬิกา ปัดมาด้านขวานะครับ ให้เลือกเป็นนาฬิกาโลกแบบนี้นะครับ เพิ่มไปที่วิดเจ็ตจากนั้นกดเสร็จสิ้นนะครับ หลังจากกดเสร็จสิ้นแล้วนะครับ ผมเราจะเห็นนาฬิกาโลกนะครับ ที่ประกอบไปด้วยคูเปอร์ติโนโตเกียวซิดนีย์แล้วก็ปารีสนะครับถ้าเราต้องการอยากจะให้นาฬิกาเหล่านี้ เปลี่ยนเป็นประเทศที่เราต้องการครับสามารถทำได้อย่างไรบ้าง ให้จิ้มค้างที่วิดเจ็ตของนาฬิกาโลกครับ เลือกไปที่แก้ไขวิดเจ็ตจากนั้นครับเราจะเห็นรายละเอียดแบบนี้ อย่างแรกคือเราสามารถเลื่อนได้ครับจัดตำแหน่งได้ว่าจะให้ประเทศไหนหรือว่าเมืองไหนครับอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ทำได้เลย อันดับต่อมาครับเราจะเปลี่ยนเมืองใช่ไหมผมต้องการที่จะเปลี่ยนจากปารีสให้เป็นกรุงเทพให้แตะไปที่ตัวปารีสเลยครับ แต่หนึ่งครั้งครับ แล้วก็ค้นหาชื่อเมืองนะครับ อันนี้ก็เราก็จะเห็นกรุงเทพที่อยู่ด้านบนสุด เราก็เลือกกรุงเทพมานะครับ เราอยากจะเปลี่ยนโตเกียวให้เป็นสิงคโปร์นะครับ แล้วก็แท็บที่โตเกียว แล้วก็ค้นหาเมืองที่เป็นสิงคโปร์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราแท็บทีหนึ่งที่ที่ว่างจากนั้นครับ นาฬิกาโลกก็จะเปลี่ยนไปเป็นเมืองต่างๆ ตามที่เราต้องการนะครับ ข้อดีของวิดเจ็ตนาฬิกาโลกก็คือ สมมุติว่าเราอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครับ อันนี้คืออยู่ที่กรุงเทพเราก็จะรู้ว่าตอนนี้ที่ซิดนีย์ตอนนี้กี่โมงนะครับเขาก็จะบวกเวลาเข้าไปนะบอกว่าซิดนีย์เร็วกว่ากรุงเทพนะ3ชั่วโมง ส่วนคูโปติโนนะครับเมืองที่ Apple Park ตั้งอยู่นะครับก็จะช้ากว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมง แล้วก็ที่สิงคโปร์เองนะครับก็จะเร็วกว่ากรุงเทพ1ชั่วโมง เป็นข้อดีในกรณีที่เราต้องการที่จะเดินทาง หรือว่าเราทำงานร่วมกับทีมงานที่ประเทศอื่นๆนะครับ เราจะได้รู้ช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ และนี่ก็คือวิธีการตั้งค่าว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้วิดเจ็ตของนาฬิกาโลกนั้น แสดงเป็นเมืองต่างๆ ตามที่เราต้องการนะครับ ไม่ได้เป็นค่า default อย่างที่เขากำหนดมาให้ โอเคครับ ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ หากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง iMood Official ของพวกเรานะครับ ผมต้องไอมูดขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันในคลิปหน้าอย่างแน่นอน สวัสดีครับ